ค่ะหัวข้อเรื่องความแตกต่างระหว่างสหภาพยุโรปและประชาคมอาเซียนนะคะก่อนหน้าที่จะดูวิทัศน์นี้เนี่ยนักศึกษานิสิตแล้วก็ผู้สนใจคงจะได้อ่านเนื้อหาเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับอาเซียนมาบ้างแล้วนะคะทีนี้อยากจะมาพูดสรุปถึงลักษณะสำคัญบางประการที่ทำให้เรารู้สึกว่าอะไรที่ทำให้การเป็นประชาคมอาเซียนของเราเนี่ยเหมือนมันไม่เกิดความแตกต่าง ไปจากเดิมเลยจากที่เราเคยอยู่กันเป็นแต่ละประเทศนะคะะเมื่อเทียบกับสิ่งที่มันเกิดขึ้น ในการรวมกลุ่มของภูมิภาคยุโรปที่เรารู้จักกันในชื่อว่าสหภาพยุโรปนะคะแล้วก็เพิ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญอย่างเช่นการต้องลงคะแนนเสียงเพื่อที่จะให้อังกฤษเนี่ยออกจากการเป็นสหภาพยุโรปหรือว่า Brexit เนี่ยนะคะทีนี้ทำไมการเป็นประชาคมอาเซียนเนี่ยมันไม่ได้รู้สึกว่าเราถูกกดดันให้ต้องไปรวมกลุ่มกันเหมือนกับ สหภาพยุโรปมากมายขนาดนั้น อันนี้ก็อยากจะพูดถึงสิ่งที่มันทำให้มีความต่างกันระหว่างการเป็นประชาคมอาเซียน กับการเป็นสหภาพยุโรปนะคะเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยทั้งการเป็นสหภาพยุโรปแล้วก็การเป็นประชาคมอาเซียนเนี่ยนะคะมันอยู่บนพื้นฐานแนวคิดเดียวกันที่เขาเรียกกันว่าภูมิภาคนิยมนะคะทีนี้แนวคิดภูมิภาคนิยมเนี่ยมันก็เกิดมา นานแล้วนะคะตั้งแต่ราวทศวรรษ1960 ทีนี้การเกิดภูมิภาคนิยมดังกล่าวเนี่ยมันมาจากความพยายามที่จะมีความร่วมมือกันของกลุ่มประเทศที่อยู่ในภูมิศาสตร์เดียวกัน อยู่ในพื้นที่เดียวกัน การอยู่ในพื้นที่เดียวกันเนี่ยมันก็ทำให้อยากจะร่วมมือกันเพื่อที่จะทำให้เกิดความเข้มแข็งของภูมิภาค ทีนี้การรวมกันเป็นภูมิภาคนิยมเนี่ยไม่ใช่แค่ว่าเราอยากจะรวมกันโดยสมัครใจอย่างไรก็ได้นะคะแต่ว่ามันต้องมีขั้นตอนกระบวนการทั้งแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการนะคะคืออมันมีความยินยอมพร้อมใจของอแต่ละชาติแต่ละรัฐที่จะเข้ามาร่วมกันกันกับการเป็นองค์กรองค์การอันนี้เนี่ยนะคะขณะเดียวกันนอกจากการมีภูมิภาคนิยมแล้วเนี่ยนะคะสิ่งสำคัญอันนึงที่ทำให้ภูมิภาคนิยมเนี่ยมันเป็นที่ นิยมแล้วก็กระจายตัวอยู่ทั่ว ในในในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลกเนี่ย มันก็เป็นผลมาจากสิ่งที่เราเรียกกันว่าโลกาภิวัตน์นะคะโลกาภิวัตน์คืออะไร เอาคร่าว ๆ เนี่ย โลกาภิวัตน์มันก็คือการที่เรามีการเชื่อมโลกเข้าด้วยกันด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยการคมนาคมสื่อสารนะคะด้วยการขนส่งที่มันก้าวหน้า รวมทั้งมีการเคลื่อนย้ายทั้งคน ทั้งทุน ทั้งสินค้า ไปได้อย่างรวดเร็วทั่วทั้งโลกรวมทั้งเรื่องทางวัฒนธรรม อย่างเช่นภาษาและก็เรื่องอาหารการกินต่างๆนะคะถ้าเรานึกถึงโลกาภิวัตน์เนี่ยก็คือสิ่งที่เราเจอกันอยู่ในทุกวันนี้นะคะอย่างเช่นเราจะเห็นได้ว่าเมืองใหญ่อย่างเช่นในประเทศไทยในกรุงเทพเนี่ยนะคะเราจะสามารถหาทุกสิ่งทุกอย่างที่มาจากทั่วทั้งโลกได้ในกรุงเทพนะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารอาหารญี่ปุ่นอาหารอิตาเลียนอาหารเยอรมันอาหารฝรั่งเศส หรือการมีคนที่มีวัฒนธรรมต่าง ๆ กันรวมกันอยู่ในเมืองใหญ่ ๆ อย่างกรุงเทพนะคะซึ่งลักษณะโรกาพิวัตรเนี่ยมันจะขยายตัว ออกจากเมืองใหญ่ไปยังภูมิภาคต่าง ๆ ด้วยนะคะเป็นผลมาจากการที่เราติดต่อสื่อสารกันได้ง่ายขึ้นนะคะหรืออย่างตัวอย่างที่ง่ายที่สุดก็คือการที่เราสามารถที่จะพูดคุยกันข้ามโลกได้โดยที่ไม่ต้องใช้เวลาถึงเสี้ยววินาทีนะคะอย่างเช่นการพูดคุยผ่านไลน์หรือว่าผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กหรือว่าโครงข่ายสังคมต่าง อันนี้คือการที่ย่อโลกจากที่เราไม่เคยสามารถที่จะติดต่อกับคนที่อยู่ข้ามทวีปได้นะคะต้องใช้เวลานานเป็นเดือนในการที่คุณจะเดินทางติดต่อกัน แต่เทคโนโลยีเนี่ยมันทำให้คุณเข้าไปใกล้กันมากขึ้น พร้อมกับการเคลื่อนที่ที่มันทำให้ทุกอย่างเนี่ยสามารถที่จะเคลื่อนย้ายได้อย่างง่ายดายเพราะฉะนั้นเขตแดนของรัฐหรือว่าภูมิศาสตร์ของรัฐที่มันเคยกั้นสิ่งที่ ทำให้เคยเคลื่อนไหวยากๆไม่สามารถไปมาหาสู่กันได้อย่างผู้คนอย่างวัฒนธรรมเนี่ยมันเปิดมากขึ้น รวมถึงสิ่งที่มันเป็นด้านลบ อย่างเช่น ปัญหาต่างๆ เช่นปัญหาการก่อการร้ายปัญหายาเสพติดข้ามชาติ ในเมื่อปัญหาที่มันเกิดมาจากการที่คุณมีพรมแดนที่มันสัมพันธ์กันอย่างง่ายดายมากขึ้นเนี่ยนะคะมันก็ทำให้แต่ละชาติเนี่ยเริ่มเห็นว่ามันควรจะมีการรวมกลุ่มกัน เพื่อที่จะ จัดการกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในการเกิดโลกกาพิวัตที่ทำให้พรมแดนเนี่ยมันหายไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นประเทศที่อยู่ในเขตภูมิศาสตร์เดียวกัน ก็เลยรวมกันเป็นสิ่งที่เรียกว่าการเป็นภูมิภาคนิยมอย่างเช่น สหภาพยุโรปหรือว่าที่เราเป็นก็คือประชาคมอาเซียนนะคะทีนี้ภูมิภาคนิยมเนี่ยเกิดขึ้นมานานแล้วเหมือนที่ได้กล่าวไปข้างต้นนะคะตั้งแต่ราว หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 หรือว่าทศวรรษ 1950-1960 เนี่ย มันก็คือการเกิดขึ้นของสิ่งที่เราเรียกว่าภูมิภาคนิยมเก่านะฮะ ภูมิภาคนิยมเก่าเนี่ยอยากที่จะสู้กับสิ่งที่อยู่ในช่วงที่เราเรียกว่าสงครามเย็นใช่ไหมคะ เป็นเรื่องของการต่อสู้ทางอุดมการมันทำให้ยุโรปเนี่ยเริ่มที่จะคิดรวมกลุ่มประเทศในยุโรปขึ้นมา นะฮะ ทีนี้กลุ่มประเทศในยุโรปเนี่ย มีการรวมกลุ่มกันเริ่มต้นจากการเป็นประชาคมฐานหินและเหล็กกล้าแห่งยุโรปนะคะจากนั้นก็เริ่มมีสิ่งที่เรียกว่าประชาคมเศรษฐกิจยุโรป และประชาคมปรมาณูยุโรป ซึ่ง 3 องค์กรนี้รวมกันนะคะแล้วก็กลายเป็นสิ่งที่เรียกว่าประชาคมยุโรปนะคะซึ่งประชาคมยุโรปเนี่ยก็จะกลายเป็นสหภาพยุโรปต่อไปนะคะอันนี้คืออเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงหลังสงครามโลกนะคะ ทีนี้แรงเคลื่อนที่สำคัญที่มันเกิดสิ่งที่เรียกว่าภูมิภาคนิยมใหม่เนี่ยมันเกิดในช่วงทศวรรษ 1980 1990 คือในยุคที่เราบอกว่ามันเกิดโลกาภิวัตน์มีการติดต่อสื่อสารนั่นแหละค่ะ คือภูมิภาคนิยมใหม่เนี่ยมันไม่ได้เป็นแค่การต่อสู้กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นจากสงครามเย็น แต่มันเป็นการรับมือกับการเคลื่อนย้ายของผู้คนข่าวสารและวัฒนธรรม เพราะฉะนั้นภูมิภาคนิยมใหม่มันก็เกิดขึ้นจากการเริ่มที่สหภาพยุโรปเกิดขึ้น เกิดขึ้นได้อย่างไรมันก็เกิดขึ้นจากการที่ประชาคมยุโรปเนี่ยรวมกันผ่านกฎหมายที่เรียกว่า Single European Act หมายถึงว่ายุโรปเนี่ยจะรวมกันเป็นหนึ่งเดียว คือมีกฎหมายอันเดียวกันนะคะมีโครงสร้างที่เป็นโครงสร้างของรัฐอันเดียวกันนะคะซึ่งรวมถึงการมีตลาดเดียวกัน และคือสิ่งที่เราเรียกว่าสหภาพยุโรปในเวลาต่อมานะคะทีนี้สหภาพยุโรปเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทำให้ อาเซียนหรือที่เรารู้จักกันในชื่อของสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยนะคะหรือว่าอาเซียนที่เรารู้จักกันแบบย่อๆเนี่ยนะคะก็เกิดอยากที่จะรวมกลุ่มกันเป็นเหมือนสหภาพยุโรปบ้าง มันก็นำไปสู่การเกิดขึ้นของการวางแผนที่จะจัดตั้งสิ่งที่เรียกว่าประชาคมอาเซียนนะคะซึ่งการพยายามที่จะก่อตั้งประชาคมเศรษฐกิจยุโรปและ อาเซียนเนี่ยอันที่จริงแล้วมันมีความเก่าแก่ความเป็นมาที่เก่าแก่มาพร้อมกันใช่ไหมคะแต่ว่าทำไมสหภาพยุโรปเนี่ยถึงดูมีการรวมกลุ่มกันได้อย่างเหนียวแน่นอย่างที่เรารู้นะคะว่าตอนนี้สหภาพยุโรปเนี่ยใช้เงินสกุลเดียวกันใช่ไหมคะเงินยูโรนะคะการเดินทางเป็นไปอย่างไปได้ครอบคลุมในยุโรปนะคะโดยที่ใช้วีซ่า หนึ่งเดียวนะคะหรือว่าการเคลื่อนย้ายของคนเนี่ยก็ทำได้โดยที่คนในยุโรปทั้งหมดเนี่ยจะเคลื่อนย้ายไปไหนได้ โดยที่ไม่ติดเรื่องพรมแดนรัฐ แต่ทำไมเวลาเป็นประชาคมอาเซียนเนี่ยมันถึงไม่เป็นแบบนั้น มันถึงมีการเปลี่ยนแปลงที่มันช้ากว่านั้นมากนะคะจริงๆแล้วเนี่ยข้อแตกต่างที่สำคัญอันหนึ่งที่ที่เราควรจะต้องนึกถึงก็คือว่า ในขณะที่สหภาพยุโรปเนี่ยมันเป็นการรวมกลุ่มกันของประเทศในยุโรปที่มันเจริญ แต่ ประชาคมอาเซียนเนี่ยมันคือการรวมกลุ่มกันของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่มันเป็นประเทศที่กำลังพัฒนา หรือว่าอยากจะเข้าไปแข่งขันกับประเทศที่พัฒนาแล้วได้ เพราะฉะนั้นในระดับของความสามารถมันก็ต่างกันแล้วใช่ไหมคะนอกจากเรื่องระดับความความสามารถที่แตกต่างกันเนี่ยนะคะวิธีการดำเนินการหรือว่ากลไกในการดำเนินการของ2องค์กรหรือว่าองค์การ นี้เนี่ยยังต่างกันโดยสิ้นเชิงนะคะข้อที่เห็นชัดเจนที่สุดก็คือเรื่องของการที่สหภาพยุโรปเนี่ยเขามีการตั้งลักษณะองค์กรเหนือรัฐขึ้นมาตั้งแต่แรกนะคะทีนี้องค์กรเหนือรัฐเนี่ยมันก็จะหมายถึงว่าสมาชิกของสหภาพยุโรปหรือว่าประเทศต่างๆ ในยุโรปเนี่ยจะต้องยกอำนาจอธิปไตยของตัวเองบางส่วนเนี่ย ไปให้กับองค์กรของรัฐในการตัดสินใจนะคะการถ่ายโอนอำนาจดังกล่าวเนี่ยมันมีข้อผูกพันนะคะอย่างเช่นเรื่องของนโยบายทางเศรษฐกิจนโยบายต่างประเทศ ที่คุณจะต้องเชื่อฟังอองค์การสหภาพยุโรปหรือว่าองค์การเหนือรัฐที่เขาเรียกว่าคณะมนตรียุโรปนะคะคือทุกรัฐมีข้อผูกพันจะต้องปฏิบัติตามดังกล่าวนะคะในขณะที่อาเซียนเนี่ยเป็นลักษณะที่คุณไม่มีองค์กรเหนือรัฐ คุณไม่ยังไม่มีคนที่มีอำนาจสูงสุดเหนือรัฐต่างๆ ที่จะสั่งให้ประเทศไทยต้องทำอย่างนี้พม่าต้องทำอย่างนั้นนะคะแต่ว่าแต่ละประเทศเนี่ยจะยอมทำตามที่ประชาคมอาเซียนขอร้อง จะทำหรือไม่ก็ได้นะคะเป็นความยินยอมพร้อมใจที่แต่ละประเทศเนี่ยจะเต็มใจทำหรือไม่เต็มใจทำก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรได้นะคะเพราะว่าเราไม่ได้เป็นลักษณะขององค์กรเหนือรัฐ แต่ว่าเป็นอองค์กรระหว่างรัฐ อันนี้คือสิ่งที่ต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นมันก็ไม่น่าแปลกใจว่าที่ทำไมหลาย ๆ ครั้งเนี่ยดูเหมือนว่าการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นในประชาคมอาเซียนเนี่ยมันถึงเป็นไปได้ช้า เพราะมันต้องอาศัย ความร่วมมือยินยอม จากแต่ละประเทศที่อยู่ในอาเซียนด้วยนะคะ ทีนี้ในการที่จะดำเนินการที่แต่ละองค์กรจะเป็นสหภาพยุโรปหรืออาเซียนดำเนินการเนี่ยค่ะมันก็ต้องมีตัวที่มันเป็นเหมือนกับกลไกที่จะดึงอำนาจไปสู่องค์กร ใช่ไหมคะทีนี้ไอ้กลไกดังกล่าวเนี่ยในอาเซียนเนี่ยมันไม่มีนะคะ อาเซียนไม่มีกลไกหรือว่าไม่มีมาตรการที่จะทำให้สมาชิกเนี่ยพัฒนาไปสู่จุดที่ยกอธิปไตยของตัวเองเนี่ยไปให้กับองค์กรเหนือรัฐอย่างประชาคมอาเซียน แล้วก็ทำให้สมาคมอาเซียน หรือประชาคมอาเซียนเนี่ยสั่งการในการปฏิบัติงานใดๆได้นะฮะเพราะฉะนั้นมันก็หมายความว่าการดำเนินงานของอาเซียนเนี่ยมันไม่ได้มีความคล่องตัว แล้วก็ไม่ได้เป็นไปในทางทิศทางเดียวกันเหมือนที่สหภาพยุโรปเป็น นอกจากนั้นแล้วในเรื่องของระบบหน้าที่เนี่ยเราก็ไม่มีอาเซียนเนี่ยไม่มีองค์กรหลักที่มีหน้าที่ชัดเจนนะคะแม้ว่าเราจะบอกว่าโอเค เรามีสำนักงานอาเซียนเรามีสำนักงานอาเซียนอยู่ที่จาการ์ตานะคะแต่ว่าสำนักงานดังกล่าวเนี่ยทำหน้าที่ในลักษณะของการเป็นผู้ประสานงาน คือไม่ได้มีอำนาจสั่งการ ไม่ได้มีอำนาจตัดสินใจ และไม่ได้มีอำนาจออกกฎหมายใดๆ เหนือรัฐในอาเซียนนะคะ มีความพยายามในอาเซียนที่จะจัดองค์กรหลักที่มีอำนาจหรือเปล่า มันไม่ได้เห็นเป็นรูปธรรมนะคะคือมันมีความพยายามที่อยากจะทำอยู่ แต่ก็ไม่มีใครที่ที่ออกมาทำให้มันเป็นรูปธรรมขึ้นมาได้ อาจจะเนื่องจากว่าในทุกประเทศในอาเซียนเนี่ยกลัวเรื่องของการที่ตัวเองจะต้องเสียอธิปไตยให้กับอองค์กรเหนือรัฐอย่างอาเซียนนั่นแหละนะคะ นอกจากนั้น สิ่งที่อาเซียนไม่มีแต่สหภาพยุโรปมีอันหนึ่งก็คือเรื่องกฎหมายนะฮะในขณะที่สหภาพยุโรปเนี่ยมีมาตรการทางกฎหมายที่บังคับใช้ในแต่ละรัฐอย่างเข้มข้นนะฮะแต่ว่ากฎหมายที่จะเป็นกฎหมายร่วมของอาเซียนเนี่ยมันไม่มีใช่ไหมคะคืออก็ใช้สิ่งที่เรียกว่าเป็นหลักการความร่วมมือระหว่างประเทศในการที่จะควบคุมบังคับรัฐสมาชิกนะคะ อันนี้คือข้อต่างนะคะ ส่วนข้อแตกต่างอันสุดท้ายเนี่ยเป็นเรื่องที่เดี๋ยวเราจะขยายความกันในหัวข้อที่ 3 ด้วยแต่ แต่ก็เป็นความต่างอันนึงที่เป็นความตั้งใจของสมาคมอาเซียน หรือว่าประชาคมอาเซียนที่ไม่อยากที่จะให้เกิดเหมือนกับที่สหภาพยุโรปเกิดก็คือเรื่องของการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีนะคะในขณะที่สหภาพยุโรปเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีความสามารถที่ คุณจะสามารถถ้าคุณเป็นประชากรยุโรปเนี่ยนะคะประชาชนยุโรป คุณจะสามารถเดินทางไปทำงานที่ไหนก็ได้ ในยุโรปประเทศไหนก็ได้นะคะก็จะได้รับเอกสิทธิ์ ได้รับสิทธิต่าง ๆ เหมือนกับคนที่อยู่ในประเทศนั้นนะคะคุณเป็นคนเยอรมันเนี่ยจะไปทำงานที่เบลเยียม ไปทำงานที่อังกฤษนะคะคุณจะมีสิทธิ์ทุกอย่างเหมือนกับพลเมืองเบลเยียมพลเมืองอังกฤษนะคะคุณมีสิทธิ์ที่จะเอาครอบครัวไปนะคะแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะ ได้รับสวัสดิการเหมือนกับที่คนที่อยู่ในประเทศนั้นๆได้รับนะฮะไม่ว่าจะทำอาชีพอะไร แต่ประชาคมอาเซียนเนี่ยเรายังไม่ได้เปิดมากขนาดนั้น แต่มันจะเป็นการเปิดให้เคลื่อนย้ายแรงงานได้โดย มีการตกลงกันในข้อตกลงที่เรียกว่า MRA เนี่ยค่ะเป็นแต่ละอาชีพ ซึ่งอาชีพที่เขาทำ MRA กัน ซึ่งเดี๋ยวเราจะได้รู้ในรายละเอียดเนี่ยนะคะ มันจะเป็นอาชีพเฉพาะบางอย่าง โดยเฉพาะสายที่เป็นแรงงานฝีมือที่มีทักษะสูงนะคะ โดยเฉพาะเรื่องของสาธารณสุขคือแพทย์และพยาบาล เพราะฉะนั้นไม่ได้หมายความว่าจะไปทำงานก่อสร้างโดยเปิดเสรีนะคะและการไปทำงานตามข้อตกลง MRA ดังกล่าวเนี่ยก็มีกฎเกณฑ์ที่แต่ละประเทศเนี่ย ออกเป็นของตัวเองนะคะไม่ใช่ว่าจะถ้าเป็นหมอก็จะสามารถไปทำงานได้ในทุกประเทศ ซึ่งอันนี้นี่เดี๋ยวเราจะพูดกันในรายละเอียดต่อไปในเนื้อหาที่3นะคะค่ะหลังจากที่นิสิตนักศึกษาแล้วก็ผู้สนใจทุกท่านเนี่ยได้ศึกษาหัวข้อนี้จากการอ่านเนื้อหาแล้วก็ จากการดูวิดิทัศน์แล้วเนี่ยนะคะในส่วนของส่วนสุดท้ายของหัวข้อย่อยที่1เนี่ยก็คงจะเป็นใบงานให้ พวกเราได้ทำการทบทวนในเนื้อหาที่เรียนมา เพื่อที่จะลองทบทวนดูว่าเรามีความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนมากน้อยขนาดไหนนะคะแล้วก็เพื่อที่ว่าเราจะได้เตรียมการเข้าไปสู่ในหัวข้อต่อไปนะคะ ก็ลองทำใบงานเพื่อทบทวนดูนะคะ